สำหรับประโยค Bagaimana dengan Anda Pak แปลว่า แล้วคุณผู้ชายล่ะคะ หรือแล้วคุณละ่ะคำว่า Bagaimana แปลว่า อย่างไรคำว่า dengan แปลว่า ด้วย หรือ เกี่ยวกับสำหรับประโยค Tolong ambilkan saya sebuah dasi batik แปลว่าการุณาหยิบเน็กไทบาติกหนึ่งเส้น ในบริบทของภาษาไทย อาจจะแปลว่า ขอเป็นเน็กไทบาติกหนึ่งเส้นครับ คำว่าตลอแปลว่าการุณาคำว่าัมเบลกัน แปลว่า หยิบคำว่าไซยะแปลว่าฉันคำว่าสบุลาเป็นคำนำหน้านาม ในที่นี้เท่ากับคำว่าหนึ่งคำว่าดาซีแปลว่า เน็กไทคำว่าบาติก แปลว่าผ้าบาติก